วันที่ 22 ค่ะ นำเงินสดจำนวน 60,000 บาท ไปเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร เมื่อสักครู่เราได้เห็นตัวอย่างนี้ไปแล้วของร้านตำแตงถูกไหมคะ ที่บอกไปว่ามีโจทย์หรือรายการค้าที่ไม่เคยเห็นคือไม่ได้ยกตัวอย่างให้หัดทำกันข้อหนึ่ง แต่ถ้าเกิดผู้เรียนท่านใดยังไม่เข้าใจ มาฟังคำอธิบายซ้ำอีกครั้งหนึ่งก็ได้ค่ะ นำเงินสดจำนวน 60,000 บาท ก็แปลว่าเจ้าของนำเงินสด เอาไปไว้ที่ธนาคารแทน ดังนั้นเงินสดที่เรามีนะคะ จึงหายไป โดยหายไปไหน หายไปกลายเป็นเงินฝากที่ธนาคารแทน แค่เราย้ายสินทรัพย์ของเรา หรือเงินสดของเราในกระเป๋า ไปไว้กับธนาคารเป็นสินทรัพย์ของเราอีกอย่างหนึ่งค่ะคำสองคำที่เราจะเลือกมาก็คือคำว่าเงินสด และคำว่าเงินฝากธนาคารนั่นเอง ในผังบัญชีของเราก็มีคำว่าเงินสดเป็นสินทรัพย์ และคำว่าเงินฝากธนาคาร เป็นสินทรัพย์เช่นเดียวกัน ทั้งคู่จึงถูกนำไปเขียนในช่องเดียวกันในช่องของสินทรัพย์ดังนี้ค่ะ เงินสดลดลงติดลบ ใส่วงเล็บ และเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้นเป็นบวก และอยู่ด้านเดียวกันทั้งคู่คือเป็นสินทรัพย์ทั้งคู่ หากกลบลบกันจึงเป็นศูนย์ทางด้านหนี้สินส่วนของเจ้าของรายได้และค่าใช้จ่าย ไม่มีบัญชีใด ๆเลย จึงเป็นศูนย์ทั้งหมด สมการของเราจึงสมดุลกันที่ศูนย์ค่ะ เรามาทบทวนการสมดุลกันนิดหนึ่ง เราผ่านมาหลายรายการแล้ว ถ้าเราสังเกตจะเห็นได้ว่า การสมดุลของเรา สามารถสมดุลกันที่เป็นบวกก็ได้ คือทางด้านซ้ายมือเป็นบวก6แสนทางด้านขวามือเป็นบวก6แสนเป็นต้น หรือเราจะสมดุลกันที่ติดลบก็ได้นะคะ อย่างเช่นทางด้านซ้ายมือติดลบ 2,000 างด้านขวามือติดลบ 2,000 เท่ากัน หรือสุดท้ายสมดุลกันที่เป็นศูนย์การสมดุลของเราแปลว่าเท่ากันที่จำนวนเงินรวมของทางด้านซ้ายมือ และทางด้านขวามือ โดยจะเท่ากันแบบใดก็ได้ คือเป็นบวกก็ได้ เป็นลบก็ได้ หรือเป็นศูนย์ก็ได้ ถือว่า สมการของเราสมดุลทั้งสิ้น และเราวิเคราะห์รายการค้าถูกต้องทั้งสิ้นค่ะ เราก็มาต่อกันที่การวิเคราะห์รายการค้าวันที่25ค่ะ ลูกค้าที่กิจการส่งบินเรียกเก็บค่าบริการจัดฟันนำเงินสดจำนวน15,000 บาทมาชำระหนี้ ลูกค้าที่กิจการส่งบิน แปลว่าก่อนหน้านี้เราเคยมีการส่งบินใบนี้ไปให้กับลูกค้ามาก่อน เป็นการเท้าความถึงเหตุการณ์ในอดีต เราก็ต้องมีการถอยกลับไปดูว่าเหตุการณ์ในอดีตเกิดอะไรขึ้น เราส่งบินไปเมื่อไหร่หรือตอนไหนนั่นเอง เมื่อเราย้อนกลับไปเราก็จะพบว่า เราได้มีการส่งบินไปเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคมเพื่อเรียกเก็บค่าจัดฟันกับลูกค้าจำนวน 5 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท สิ่งที่เราได้บันทึกบัญชีเอาไว้แล้วก็คือลูกค้าของเรา ที่เราส่งบินไป มีฐานะเป็นลูกหนี้ของเรา กลับมาในวันที่25 ลูกค้าที่เราส่งบินไปหรือณตอนนี้เขามีฐานะเป็นลูกหนี้เราเราส่งบินไป20,000แต่มีบางส่วนคือ 15,000 บาทมาชำระหนี้ เราก็เก็บเงินหรือรับเงินมาบางส่วนตามที่ลูกหนี้หรือลูกค้าของเรามาชำระหนี้ได้เลยค่ะ ไม่ต้องรอเขามาชำระครบนะคะ ในความเป็นจริงถ้าเรามีลูกหนี้ ลูกหนี้ติดเงินเราหมื่นหนึ่งเขามีเงินมาจ่ายเรา5,000เราก็รับ5,000 แล้วเดี๋ยวอีก 5,000 ค่อยมาจ่ายที่หลังก็ได้ อันนี้ก็เช่นเดียวกันเราส่งบินไป 20,000 แต่เข้ามาจ่าย 1 5ื่นเราก็รับแค่ 1 5ื่นเอาไว้ก่อน ส่วนที่เหลือก็ยังคงติดกันเอาไว้นะคะคำที่เราจะเลือกมาก็คือคำว่าลูกหนี้ แล้วเขาก็เอาเงินมาชำระหนี้ให้เราก็คือเป็นเงินสดกับลูกหนี้สองคำนั่นเองค่ะ เราก็ไปดูที่ผังบัญชีว่าเราจะสามารถใช้ทั้งสองคำนี้ได้ไหม ก็ปรากฏว่ามีทั้งคู่เลย ก็คือทั้งเงินสดและลูกหนี้ เป็นสินทรัพย์ทั้งคู่เลยค่ะ ตารางวิเคราะห์รายการค้าของเราก็จะแสดงได้ดังนี้ คือลูกหนี้ที่มาชำระหนี้เรา เมื่อเขามาชำระหนี้เราแล้ว ความเป็นหนี้กันก็ต้องลดลง จึงติดลบ15,000 บาท แล้วเราได้ เราคือกิจการนะคะ ได้มาทดแทนก็คือเงินสด สินทรัพย์ตัวอื่นจึงเป็นบวก 15,000 บาทหากกรบลบกันจึงเป็นศูนย์สมการของเราจึงสมดุลกันที่ศูนย์ค่ะ